สำหรับการนำเสนองานของเรานะครับด้วยความเป็นจริงแล้วก็คือจะมีในส่วนของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องอก็อย่างเช่น เวลาเรานำเสนอในที่ประชุมหรือนำเสนอเป็นงานวิชาการต่างๆนะครับ ก็จะมีช่วงเวลากำหนดให้เราทำการนำเสนออเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะไปนำเสนอจริงๆ เราก็ควรที่จะมีการ ฝึกซ้อมนะครับเพื่อให้การนำเสนอของเรานะครับสามารถที่จะครอบคลุมช่วงเวลาที่เขาได้กำหนดไว้นะครับ เพราะงั้นเราสามารถที่จะฝึกหัดนำเสนอในสไลด์ของเราในแต่ละสไลด์สไลด์ได้นะครับ เพื่อกำหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนว่าในแต่ละสไลด์ เราจะต้องใช้เวลาพูด หรือว่านำเสนอมากน้อยแค่ไหนนะครับ โดยเราสามารถที่จะทำการจับเวลาได้นะครับ ก็ทำการคลิกที่ปุ่มคำสั่งในแท็บเมนูสไลด์โชว์ตรงนี้นะครับ โดยคลิกที่ตรงทัมมิ่งตรงนี้นะครับ ก็ทำการคลิกเข้าไป สังเกตดูนะครับ ก็จะมีตัวจับเวลามาให้เราตัวจับเวลานี้ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆ แล้วก็ทำการบรรยายไปนะครับสไลด์ที่1แล้วก็บรรยายไปสไลด์ที่2นะ ก็บรรยายไปก็จะแบ่งเป็นเวลาในแต่ละสไลด์นะครับ แล้วก็เวลารวมทั้งหมดนะครับอ่านี่สไลด์นี้ใช้ไป13วิอ่า16วิแล้วก็อันนี้ก็ 30 วิก็สไลด์ถัดไปสังเกตดูนะครับก็จะเริ่มเวลาใหม่ ส่วนเวลาด้านหลังนี่ก็คือจะนับต่อไปเรื่อยๆ รณีที่ต้องการหยุดนะครับก็สามารถคลิกปุ่ม push ตรงนี้ได้นะครับ ในกรณีที่เราต้องการออกจากการนำเสนอนะครับ ตัวโปรแกรมก็จะสรุปเวลารวมมาให้นะครับว่า เราใช้เวลารวมไปเท่าไหร่ แล้วก็ถามว่าเราต้องการที่จะเซฟตรงเวลาของสไลด์ไว้หรือเปล่าครับก็กดบันทึกปุ่มเซฟ เสร็จแล้วนะครับ เราสามารถดูเวลาของสไลด์แต่ละสไลด์ได้นะครับ โดยการคลิกที่ปุ่มมุมมองด้านล่างตรงนี้นะครับ คลิกปุ่มนี้เข้าไป อันนี้ก็คือจะเป็นเวลาที่เราใช้ไปในแต่ละสไลด์